สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะที่ YouTube Channel ช่องใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ วันนี้เป็นอัศวินออนไลน์วันที่ 19 แล้วนะคะค่ะ วันนี้มีโอกาสได้ทบทวนความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการ หารายได้แบบ Active Income และ Passive Income ค่ะ Active Income ที่คนทั่วๆไปรวมทั้งตัวแอนด้วยเหมือนกันที่เข้าใจก็คือว่าการจะมี Active Income ได้ เราก็ต้องเอาตัวเราไปลงมือทำงานทุกชนิดถูกไหมคะ อาจจะเป็นลูกจ้าง อาจจะไปขายประกันอาจจะไปทำเครือข่าย หรืออาจจะไปเป็นคนขายของหน้าร้านทุกอย่างอันนี้ค่ะ คือการใช้ร่างกายและมันสมองเราไปลงมือทำอันนี้คือจะเป็นรายได้จากการที่เราลงมือทำก็คือ active income แต่ส่วนของรายได้ของ passive income ที่เราจะเข้าใจกันก็คือว่าเงินที่เราเหลือเก็บมาค่ะ เราอาจจะมีเงินเหลือเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วเราอยากทำให้มันเกิดไรายได้ เราก็เอาเงินนี้ไปซื้อทองเพื่อให้มูลค่าของราคาทองคำแท่งมันสูงขึ้น อันนั้นเราก็เรียกว่า passive income เป็นรายได้ ที่เรามาใช้หรือเอาไปเล่นหุ้นหรือเอาไปเล่นกองทุน หรือเอาไปซื้อคอนโดแล้วให้คนเช่าเป็นรายเดือน อันนั้นเราก็เข้าใจว่ามันคือ passive income แต่ในกฎของธรรมชาติจริงๆไม่มีอะไรที่ เป็น passive income โดยที่คุณไม่ได้ลงมือทำ เพราะในฝากของการที่เป็น passive income คุณก็เห็นใช่ไหมคะ ว่าก่อนที่คุณจะได้คอนโดให้คนเช่า มันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่คุณลงมือทำ ออกไปดูคอนโดตรงไหนทำเลตรงไหน ชั้นไหนฝั่งไหนที่คนจะมาเช่า แล้วรู้สึกว่าเห็นห้องนี้แล้วตัดสินใจเลือกเลย อันนั้นนะคะมันก็เริ่มต้นมาจากการลงมือทำ เช่นกัน มันถึงมาเป็นพาสซีฟอินคัมได้ ส่วนในเรื่องของการซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้ เพื่อรอกำไรของราคาทองคำแท่งมันสูงขึ้น ก็เช่นกันค่ะทองคำแท่ง ก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องรู้จักราคาตลาดทองคำในบ้านเราถูกไหมคะ แล้วก็รวมถึงราคาตลาดทองคำในตลาดโลก ว่ามันมีผลสอดคล้องกันกับค่าขึ้นลงยังไงอันนั้นแหละค่ะมันก็คือการที่เราจะต้องลงมือทำค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ก่อนที่เราจะตัดสินใจ ซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้ เพื่อรอให้มันได้ผลกำไร แล้วเราขายเป็น passive income ค่ะ ค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตลาดออนไลน์บ้าง อะไรจะเป็น passive income สำหรับเรา ค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการมีเว็บไซต์ของตัวเอง ก่อนที่เราจะมีเว็บไซต์เนี่ยค่ะ เราก็จะต้องมีลักษณะเหมือนโฮสติ้งโฮสติ้งก็เปรียบเสมือนที่ดินที่เราจะจัดซื้อบ้าน ตัวเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนตัวบ้านเรา ที่คนจะเห็นว่าหน้าตาบ้านเราเป็นแบบไหนนะคะ ส่วนเรามีบ้านแล้วเราจะไม่มีบ้านเลขที่ก็ไม่ได้นะคะอ่าบ้านเลขที่เราก็เปรียบเสมือนโดเมนเนมค่ะ วันนี้เราได้ทำในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์และก็โดเมนเนมค่ะดีใช่ไหมคะโดเมนเนมเนี่ยค่ะมันมีหลายแบบแล้วก็มีหลายหลายช่องทางในการขายแอนพูดอย่างนี้ดีกว่าว่า มีหลายช่องทางในการขายที่เราจะสามารถเข้าไปซื้อและลงทะเบียนโดเมนเนมได้ อย่างของอาจารย์สัตพลจันรงค์เนี่ยค่ะ ก็สอนแอนให้ใช้โดเมนเนมผ่านช่องทางการซื้อของ wix.com เพราะว่าเราใช้เราใช้เซลเพจ หรือเราใช้เว็บอะไรนะคะ เราจะออกแบบดีไซน์ด้วยด้วยช่องทางของ wix.com w i x .com นะคะ ซึ่งมันเป็นเว็บของต่างประเทศแล้วก็ น้าตาเทมเพลตสวยงามเลยค่ะ ฟังก์ชันเมนูในการใช้งานก็ง่ายคล่องและสะดวกมากๆค่ะ วันนี้ค่ะ อยากจะบอกทุกท่านว่า การมีเว็บของตัวเอง เพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของตัวเองขึ้นไปเนี่ย มันก็จะเป็นการทำงานที่ทำให้จบในครั้งแรก ๆ แล้วก็อาจจะต้องแบบอัปเดตข้อมูลสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่าถ้ามีเวลามากก็ทำได้ทุกวันนะคะ อันนี้ค่ะมันจะเป็นออนไลน์ที่สามารถสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับทุกท่านได้ ดีใช่ไหมคะ ถ้าวันนี้ดีแล้วก็ยังชอบที่จะยังฟังข้อมูลแบบนี้กันอยู่ ก็เชิญเชิญให้กดไลค์เลยนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ารักก็กดแชร์หลงไหลกด subscribe แล้วมาพบข้อมูลดีๆ แบบนี้กันได้ทุกวันในวันต่อๆไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ